สวัสดีค่ะ เรามาถึงหัวข้อสุดท้ายในบทเรียนเรื่องแนะนำ Microsoft Excel ของรายวิชานี้กันแล้วนะคะ เราจะมาทำความรู้จักส่วนประกอบใหม่ของโปรแกรม Microsoft Excel ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งาน Excel ตั้งแต่เวอร์ชัน 2007 ขึ้นไป ก็คือในส่วนของทำความรู้จักและใช้งานริบบอนใน Excel กันค่ะ ามที่ได้อธิบายไปในเบื้องต้นแล้วนะคะ ว่าจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญของส่วนประกอบหน้าต่าง Excel จากเวอร์ชัน2003 มาเป็นเวอร์ชัน2007 ก็คือส่วนของ Ribbon Tab ไงล่ะคะ Ribbon Tab เป็นส่วนประกอบใหม่ของหน้าต่าง Excel ที่อาจกล่าวได้ว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบการสั่งงานของ Excel จากเดิมที่ใช้การสั่งงานผ่านทางเมนูและทูบาร์ มาเป็นการสั่งงานผ่านทาง Ribbon Tab แทนนั่นเองนะคะ จะเห็นได้ว่า Ribbon Tab ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแบ่งคำสั่ง Excel ออกเป็นกลุ่มๆในลักษณะเหมือนตัวขั้นเอกสารที่มีการเรียบเรียงและจัดเป็นหมวดหมู่ทำให้สามารถค้นหาได้ง่ายและใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เรามาทำความรู้จักกับ Ribbon Tab ที่ใช้เป็นศูนย์รวมของคำสั่งต่าง ๆ ใน Excel โดยพบว่า Ribbon Tab มีส่วนประกอบหลักๆ 2 ส่วนด้วยกันคือ โดยส่วนแรกคือแท็บรายชื่อกลุ่มคำสั่ง ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มคำสั่งได้แก่ Home Insert Page Layout Formula Data Review และ View ดังปรากฏในภาพนะคะ สำหรับส่วนที่ 2 ก็คือแถบคำสั่งย่อย ซึ่งเป็นคำสั่งหรือเครื่องมือที่มีลักษณะการทำงาน สอดคล้องกับส่วนแรก คือแถบรายชื่อกลุ่มคำสั่ง โดยจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปค่ะ แล้วรายละเอียดของ Ribbon Tab ที่อยู่ใน Excel ที่ผู้เรียนควรจะรู้จักทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติในแต่ละ Ribbon Tab นั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง เรามาศึกษากันเลยนะคะ โดยจะขอเริ่มจากแท็บหน้าแรกหรือโฮมเป็นริบบอนแท็บที่รวมชุดเครื่องมือพื้นฐานที่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ ต้องเรียกใช้งานบ่อยๆ และเป็นประจำ เช่นการจัดรูปแบบตัวอักษร การจัดรูปแบบตารางหรือเซลล์ซึ่ง Default ของการเปิดโปรแกรม Excel ทุกครั้ง เรามักจะพบกับริบบอนแท็บของแท็บ Home นี่แหละค่ะ เป็นแท็บแรกเสมอค่ะ แท็บที่ 2 ก็คือ แท็บแทรกหรือ insert เป็นริบบอนแท็บที่ใช้สำหรับแทรกอ็อบเจกต์องค์ประกอบต่างๆ ลงไปบนชิ้นงาน เพื่อใช้อ้างอิงประกอบข้อมูลให้สมบูรณ์มากขึ้น รวมถึงการเพิ่มความสวยงามต่างๆ เข้าไปด้วยค่ะ เช่น การ insert กราฟรูปภาพ หรือไดอะแกรมเป็นต้นค่ะ แท็บที่ 3 ก็คือแท็บของเขาโครงหน้ากระดาษหรือเพจ Layout นั้น เป็นริบบอนแท็บที่ใช้สำหรับปรับแต่งหน้ากระดาษกำหนดขนาดชุดสี ตลอดจนจัดเรียงสิ่งต่างๆ บนหน้าชีตงานให้เป็นไปตามที่ต้องการไงล่ะคะ ถัดมาเป็นแท็บสูตรหรือฟอร์มูลาเป็นริบบอนแท็บ ที่ใช้สำหรับการใส่สูตรคำนวณ และฟังก์ชันสำเร็จรูปต่างๆลงในเซลล์ โดยมีการจัดกลุ่มและแยกประเภทตามการใช้งาน เช่น ฟังก์ชันทางการเงิน ฟังก์ชันเกี่ยวกับข้อความ และฟังก์ชันทางคณิตศาสตร์เป็นต้นค่ะริบบอนแท็บถัดมาคือแท็บข้อมูลหรือ Data เป็นริบบอนแท็บที่ใช้สำหรับทำงานกับข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อข้อมูลกับภายนอกโปรแกรม และการทำงานกับข้อมูลที่มีจำนวนมาก จึงมีคำสั่งในส่วนที่เกี่ยวข้องได้แก่การกรองข้อมูล การจัดเรียงข้อมูล ซึ่งจะทำให้มีความคล่องตัวในการทำงานกับข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ถัดมาคือ แท็บตรวจทานหรือรีวิวเป็นริบบอนแท็บที่ใช้รวบรวมประโยชน์หลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน ซึ่งประกอบด้วยการตรวจทานความถูกต้องของตัวสะกด การแทรกข้อคิดเห็นเล็ก ๆ น้อย ๆ และการป้องกันความปลอดภัยของชีตงานค่ะริบบอนแท็บตัวสุดท้ายคือแท็บมุมมองหรือวิวเป็นริบบอนแท็บที่ใช้สำหรับปรับเปลี่ยนมุมมองของชีต งาน แบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะการทำงานในขณะนั้น เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับบทเรียนเรื่องแนะนำ Microsoft Excel ซึ่งเป็นบทเรียนแรกของรายวิชานี้ เนื้อหาสาระของบทเรียนนี้ มุ่งเน้นและต้องการให้ผู้เรียนได้เห็นถึงความสำคัญของการนำ Excel มาใช้ในองค์กรธุรกิจ เข้าใจถึงโครงสร้าง และหลักการทำงานของ Excel ทำความรู้จักกับส่วนประกอบของหน้าต่าง Excel ตลอดจนสามารถใช้งานริบบอนใน Excel ได้เป็นอย่างดีไงล่ะคะ ตั้งแต่บทเรียนที่ 2 ของรายวิชานี้เป็นต้นไป ผู้เรียนจะได้เริ่มฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel มากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วพบกันในบทเรียนที่ 2 ของรายวิชานี้นะคะ ในเรื่องการใช้งานเบื้องต้น การกำหนดรูปแบบ การจัดการกับข้อมูล และการสร้างกราฟค่ะ